กับหูกับหูโอ้เจ็บที่กับกับขึ้นลมแล้วลมแล้ว ลมอะไรกับตา เหยียบเหยียบกัดกระตากระตา เอาเอาแย่แย่แย่ไม่ว่าลงไปกับหูเอาแล้วเอาแล้วโผล่ขึ้นแล้วเอาแล้วลมลมลมเอาแล้วเอาแล้วกัดคอ บ้าตายแล้วจับจกดจริงครับูฮาครับปูฮากระปูโจริงนี่เนี่ยนี่เนี่ยนั่งนั่งจังหวะนี้จังหวะนี้เห็นคนนั่งอืมยาอยายามีเต้ากับเต้าเด้ยมีเต้ากับเต้ายังยังกัดยังกัดกันมาเลยเดี๋ยวโกรธโกรธั้งคูตอนนี้โกรธทั้งคู กัดกันยอกกัดแก้มโอ้ยโอ้ยกัดโดนกัดแก้มต่อยต่อยลมวะลมวะลมเรียบร้อยลมกัดกัดหูกัดหูกัดกัดกัดบุขึ้นบ่ได้ถึง้าบุกขึ้นบ่ได้กัดกัดกัดเข้าไปกัดเข้าไปตรงนี้ตนี้ก็บูลมบุกบุกขึ้นคือกัดหนักมาก แล้วเอาแล้วครับลูกข้ถือจับต้นดูเหยียบเหยียบหอยหอย